นี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะ ก็อย่าเห็นเลยมันลกนะคะ ดูถุงเท้ายังมีอ่ะนี่โอเค อย่างแรกเราต้องเอากระดาษมาก่อนนะคะ ก็เอากระดาษนะคะ จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะ อืมนะคะ แบบนี้เนาะจะได้ ดีนะคะเวลาเราจะได้ ไม่ออกนะคะ ก็เอาการนี้ติดทั้งหมดสี่ด้านหนึ่งงสาม สี่ ด้านนะคะสองครั้งนะคะ ไปดูกันเลย ก็จะได้แบบนี้นะคะ ติดไว้ด้วยนะ อืมทุกคนจะเอาสีอะไรก็ได้แต่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะ หรือม่วงไม่รู้นะคะอืแล้วก็สีขาวบอกเลยนะ สีขาวหมดนะคะ โอเค ไปดูกันเลยค่ะ การเทสีนะคะจริงๆวันเป็นสีชมพูนะทุกคน แต่ในกล้องมันไม่ค่อยดีคือสีขาวเราหมดแล้ว นี่ นะคะ เราก็ต้องเอาสีขาวอันนี้นะคะ ระบายตรงนี้นะคะ จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะ ไปดูกันเลย นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ที่จริงมันเป็นสีชมพูนะคะ ทุกคน แล้วก็สีขาวนะคะลงทับเลย นี่นะคะ อันนี้จะไข่อ่อนนะคะนี่ต่อไปนะคะจะเอาอ่อนกว่าอันนี้นะคะ ไปดูกันเลยค่อยๆทานะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็เอาสีขาวนะคะทา นี่ทาแล้ว นะคะ ต่อไปนะคะก็วาดก้อนเมฆนะคะ จะเอาสีขาวนะคะ มาเริ่มกันเลย นี่นะคะจะเป็นทริคของเจดนะคะทำแบบนี้ จะได้แบบนี้หมนก้อนเมฆเลยนะคะ ก็ทำไปเลย นี่ ก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ จะใช้สีดำเป็นนกนะคะ ไปดูกันเลยนี่จะมีตัวใหญ่ด้วยนะคะ แล้วก็ทำภารกิจนะคะ เอาออกนะคะ เอาออกเลย ค่อยๆเอาออกนะคะทุกคน ไปดูตอนจบเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย สวยๆ ทุกคนจะวาดเพิ่มเติมก็ได้นะคะ จะได้แบบนี้นะคะ เอาไว้ติดนี่ สวยเลยบ๊ายบาย